พิพิธภัณฑ์มีหน้าที่สำคัญคือการให้การศึกษาแก่ผู้ชม และช่วยให้ผู้ชมได้เรียนรู้อย่างรื่นรม การเรียนรู้มีนัยยะสำคัญที่การเปลี่ยนความหมายของประสบการณ์ จะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอิงอาศัยการสื่อสาร เป็นเครื่องชักนำให้ผู้ชมได้รับรู้ความหมายร่วมกัน การสร้างและการสื่อความหมายเป็นนัยยะนิยามของคำว่า วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งย่อมมีกลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไป ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของตน สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการออกแบบเชิงมโนภาพ คอร์สที่เหมาะกับนักพิพิธภัณฑ์ และบุคลากรการศึกษาที่มีความสนใจในกระบวนการสร้างและสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ คำว่าพิพิธภัณฑ์ในรายวิชานี้ มีลักษณะเป็นคำกริยา กล่าวคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสร้างและสื่อความหมายของประสบการณ์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อันเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างคน สถานที่ สิ่งของและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง วิชานี้เกี่ยวเนื่องกับมโนภาพสัมพันธ์ 3 ประการ ได้แก่ วัฒนธรรม การสื่อสารและการออกแบบเชิงมโนภาพ วัฒนธรรมมีความหมายถึงกระบวนการสร้างและสื่อความหมาย พิพิธภัณฑ์กล่าวได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มของกระบวนการดังกล่าว โดยในยะนิยามความหมายนี้ วัฒนธรรมจึงหมายถึงการสื่อสารนั่นเอง culture as a communication ด้วยหน้าที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ คือการให้การศึกษาแก่ผู้ชม หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือการสื่อสารประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งไปยังผู้ชม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น นิทรรศการกิจกรรมและสื่อบุคคล การออกแบบการสื่อสารและการศึกษาเพื่อให้เกิดผลสำเร็ิจึงเป็นเป้าหมายสำคัญ ผู้ที่เรียนในวิชานี้จะได้เข้าใจถึงมโนภาพสัมพันธ์ของวัฒนธรรม การสื่อสาร และการออกแบบเชิงมโนภาพ วิชานี้จะเจาะจงลงไปที่กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือ transformative learning ซึ่งก็หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการให้ความหมายของประสบการณ์ให้ถูกต้องมั่นคงมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม ที่จะสามารถเชื่อมโยงงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อการสร้างบทสนทนาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 จากการปฏิบัติ และการอัดถกถแถลงเชิงวิพากษ์ กับเพื่อนๆในวงการพิพิธภัณฑ์ เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถออกแบบความคิดรวบยอด สามารถสร้างและสื่อความหมายผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เช่น การออกแบบใบงาน การออกแบบกิจกรรมการศึกษา การออกแบบนิทรรศการและการเป็นผู้นำชม เพื่อการเรียนรู้เชิงปริวัติ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การทำแบบฝึกหัด สนทนา อภิปราย และถกแถลงเชิงวิพากษ์ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์